สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชวนชมทุกสายพันธุ์เนี่ยนะครับ พอกระโตปัญหาที่เราประสบกันก็คือลำต้นของเขาจะหายไป แต่ก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคนะครับที่สามารถ สร้างลำต้นของเขาได้ อย่างตัวนี้ครับ ตัวนี้จะเห็นว่ารากหรือโผดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้โผดของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นลำต้นกิ่งของเขาโค้งมาลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะบังคับ ให้เขาย้อนหิ่งของเขาย้อนกลับ อันดับแรกเลยเนี่ย ผมก็ใช้มีดคมๆนะครับ ตัดเหนือตาที่ต้องการให้กิ่งแตกออกมาตรงนี้ ตัดชั่วเดียวให้ขาดเลยอันนี้เป็นไม้สีนะครับ ปกติแล้วไม้สีเราก็ต้องตัดโคตรตัดแต่งกิ่งอยู่แล้ว ทีนี้ในเมื่อเราจะเอาโขดของเขาตรงเนี้ยนะฮะเป็นลำต้นรากของเขาที่แตกออกมาทางโขดเนี่ย ก็เอาออก ักมันอาชีพสำคัญผู้ไทยมีไรสีใครจะเข้มใครจะแข็งแรงทวีร้านที่จะใช้ให้เขากินอาหารเนี่ย เราก็จะใช้ส่วนที่เป็นรากแก้วของข้าวแกงตัวนี้ก็จะกลายเป็นลำต้นก็จะเป็นลำต้นที่มีขนาด ใหญ่โตวันโตคืนนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของชนชมเขาจะมาสะสมน้ำอาหารเนี่ยฮะ อยู่ที่ส่วนที่เรียกว่าโขดของเขา เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโตเร็วเสร็จแล้วเราก็ ป้องกันการเน่าแล้วก็เชื้อราด้วยการทานด้วยปูนแดง ทีนี้ก็มาเตรียมกระถาง ก็เหมือนเดิมครับรองต้นกระถางด้วยใบมงใบไม้บางส่วนนี้ผมก็หมักไว้แล้วนะครับ ก็คือ เป็นเศษวัสดุใบไม้กิ่งไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งไม้ที่บ้านเนี่ยก็นำมาหมัก เขาก็จะเป็นธาตุอาหารให้อย่างดีเติมดินเข้าไปนิดหนึ่งก่อนนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไป จากนั้นก็ โรยด้วย เศษ กิ่งไม้ ใบไม้แห้งอีก เจ้าพวกกิ่งไม้ ใบไม้แห้งพวกนี้นะครับ ข้อดีของเขาอีกอย่างก็คือว่า เขาเนี่ยจะขัดเวลาเราโรยไปเนี่ยเขาก็จะทิศทางของเขาก็จะขัดกันนะครับพาดทับกัน ก็จะทำให้เปิดทางดิน เป็นการเปิดทางให้ร่างของชนชมเนี่ยชอนชัยไปกินอาหารได้ สะดวกด้วย จากนั้นก็ใช้ดินถมไปเลยครับ นี่ฮะง่ายๆ สั้นๆ ดูจบแล้วท่านสามารถนำไปทำที่บ้านท่านได้เลยดอกไม้ของท่านนี่ก็จะสวยงามเหมือนกับเซียนเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงเป็นอาชีพทั่วไปนะฮะเราก็จะได้เอาขวดของเขามาทำเป็นลำต้น โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นให้ยุ่งยากเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว มาปรับเท่านั้นเอง จากนี้เราก็เอาไปไว้ในที่มีแสงลำไรนะฮะจนกว่าเขาจะตั้งตัวล่าสามารถเดินกินอาหารได้คือพอให้เขาได้ออกแดดรับแดดเต็มที่นะฮะ เทคนิคง่ายๆเหล่านี้สร้างง่ายๆ ติดตามรับชมได้ทางทีวีชนชมสวัสดีครับ